ไอ้เลตุนี้ให้บางเงนาหนพังเปียเบียกปาปสมินทนาและปะต่อยนาเตตังตอนปุงตาแหนทูขัดไงสุดดิ้งินเดียงปะเสียนินขุดองเปียอาอีขุดเตต่างเทปะเสียนินแคองเปียอาอีแค่เตลำไปเทปะเสียนินมิดเตองเปียอีมิดเตอินนามุเท ikamte pasenin kamong pia a ikamte ina amasep dinga hi anek tuido na hi in, pa wa hi zongin tua te sem the to pa hanga hi na tu ni na iphok dingi na de masa ing toy manin tu ni a hi na to pa in ong piak thu pa de ama min than na hi ta hen china à cũng nghe nuông mà sa hi hi thấy khem biểu hi khem biểu tàu pa ông เปียกทุพาเฮียตัวปามินทันนาหิตาเฮนตัวนี้ยังกิขอบไม่มาขัดเจียดซงตัวปาหางเฮียฮิบังเงินนงกิขอบนาวหางเงินนะนักปีตะกินนะลุงดำมะมะลุงดำมามาอิงบาหางเฮียมจีเลตัวไรตักเป็นนักเลสัตตมมาไม่นะสังเตคองอฮิจงินมิตำนาเตบังอะนักเลสัตเป็นอมเด่นอมเด่นกีกินนะตัวเตกอมกาละไอเป็นกิหอมขาจีเจงินะโตปาหอยนาโล tô pa kẹp nà lô hi bằng na om the lo ding he manin na to pa tunga à na pi takin lung dam pa đều đều hang tô pa in min than na le pa toy na te aton tungina ani sama na tang ton tung ta hen tu zinga ile sen ina tu nia à ka gen ding le sen à, thu le le sen pen ki bang phiali hoi takin le sen na ngai nak vo le a kiching ma ma khin hi rồi chiang in de na la ông kia sa te jong ngày ngai su tak chiang in nu chinga hi jong in khang no te a khang no te la pola hi jong in a hi sama ma ing nu chinga bang hi le to pa o nang lâu bẹt ding này keng Hồng Tôn pi in hi mo kai ve to pa lâu bẹt ding này lâu hi hang lấy tung a amuan hoài pen om lâu mi hao pen pen aki kem pen pen te jong à thei si thei lai aki kem khol lâu te là บางมาฮีทักเกลทัวทัดมาสของทัวตาเซเกลจีดำเอเลลไปเอเลลอินลำคองบางอะนาปังปอลคาเตปวนของสิเซโลจีดำมะมะปวนศิลาอากิตุนตุนเตละจีนานาจิบังอมเทฮีฮิเตนะบังองพอกสักยามจิลอุเตนาวเต อินุนต่างนาเป็นโตไปอังองเกมอันในขัดอมฮีมาแต่อันในขัดนาอมิน ตัวอันในไปองเก็บเจียงเงินอเปียงเปียงนาหิมอกฮีจิตูนีนาพอกเทฮีฮัง ตัวนี้จ้งไอ้แต่ขาดละขาดเป็นไอ้เลยไอ้ไอ้อันนี้กิสขมายเทดิงไงฮังอีกเก็บมันอันหอยตักอินเอกมันสีการนี่ในมันจงหิมาอุเตนาอุเตอันเนกบางเตสีการในดิ้งกิสัมมามาฮีเก็บบางกลมนูบางฮีเลอันปงมานาเนฮีอันนัดจ่ออากิรนัดจ่ออันปงมานาเนเกยเลอาอุดอุดเนี่ยเลยเป็นนักกีกินอาซุงเตงไซน์อมเทลวินก่อนจิตตะกองินอาฮีจงอินน่ะโนมาวีน้องทุ่งเอ็ดสักนาวเลย อามาอีกเก็บนาตึงโตโตปาอินตัวเตทุพาองปียาอาสุงสลัวเตฮีจงอินอ่านันนาสันนาหางอินอากิมาโตนาเตเป็นตูนอาหอยจอกเป็นอาคาบังอาปาฮีโตปันมินทนางะตาแหนอีกเก็บมันจงอาหินเจียงอมมาอาหิจงอินอีกเก็บหางอินโตปาอินองอีกเก็บนาเตทุพาองเปโลฮีเลอากินุงตาดิงนาฮิโลฮีตัวมันินโตปาอินองเก็บนาเต kan ngai su tak chiangin thupi ka sa ka ngai sun à, kik kik maya la te jong a ke sak chiangin amal à ma ma de na nu chingong sak te ka amal à ma ma na ngai sun leo chin a hoi dan hoi in hoi ye hàng nấu tên là bỏ mang pen ná khỏi lối khá dị sim băng này đi in ama nun tak bang in anung ta ding hi ve hango e anung zui te pen tua inun tak tak te khazi sim ne ya khazi nun tak bang inun tak te inun tak nan man ane na hi mo hi ูซิงก็อิเลสซนินบังจีเฮียมจีเลมีตัมปีตักเป็นปัสยานินซามินมีตัมปีตักเตมีตัมปีตักเตอมนานามีตัมปีตักเตอีฮีบังบังเป็นปัสยานอลุงเกมนาฮิโลวินองไปสุกตักเตมีตัมปีตักเตอาสับไลน์อาสับหางินอาลักตกดิ้งเตเป็นมีตัมปีตักนาฮิลมอะตอมเตนาฮิจิเขาไงสุดตักจางินอินุนต่างนาคาจิลุงซิมบังในเกยเลหัง u tế nào tế ấy chế phải ác kim mặn nên đây hết hết luôn mấy quang sung á sát chị ta cả sa mấy quang sung á kí khu đinh tâm pi tắc om hi chỉ bên lại xiang thôi ông gen hi tu ni na iki cục đinh tòm nấu chiếc rong bằng yamu chỉ là u tế nào tế khai gì băng lung xiêm khai gì lung xiêm băng này lâu à ấy là ấy biết kỳ hi sắc ấy là ấy bếc kỳ muông khá kỳ sắc chỉ cái này khá đôi vậy thì ấy là ấy ít chỉ đâm lại tắc hay rồi kỳ muông khá cái dòng kỳ muông khá hình đâu dòng là tua chi khá vừa lệ ấy là ấy kỳ muông khá ấy là ấy hi kỳ sắc chiang ai cái là ấy đã lâu ấy ông phan lâu ấy sang in anh niệm zo asen nuam niệm zo te khát bự y nún na igen chiang ai dòng in iza pi chiang ai dòng in khá gì bang y lùng sim anh này kỳ hi lâu hi tua hi chiang in ตปาเจสูองไปตักเตอาลักตนาเป็นมีตัมปิตักนลาดิงฮิโลวินอะตอมโนนลาดิงฮิตุกลตักฮิเลอุเตนาเตหุนอมลายฮิหุนกี่หองลายฮิตัวขัดจักยันและสอมลีและลีตักเต ลุงคำนากวมปีจิไม่ดิ้งยามนาฮีนะวัเลมีลาเตเลทุมมีตัมปิตักเตนตัวพาเจสูองไปดิงอิจีนันดอนไงไงนะไปไงไงอุย ตบังกุมดิงจินมัวตุงไกนันโดนไงไงอุยอาวาไอ้ตรงนี้ตปาใจสวยนักกุมเราฮีตัวบางองคุมเราตักเตะลุงคำลวอินอมัวปอลคัดเตะเลเละไปินนุ่งตอลินอมินปอลคัดเตนฮิโลฮิวอ้อมานคัดอมดิงฮิโวจีนลายเซียงเท่องแรมจิกองแรมจิกัวออกตูบาค่าสอมนี่และนี่นี่ ตูขัดเยียละซอมลีละลีเป็นตูปาเยซูองไปนีนะฮิโลโซอาตูปาเยซูเป็นเสียงโทเบลโมนาลูตาทุกเห็นนาอกิปัดอินเวสติเกชันจัดเมนทุกเห็นนาอกิปัดอหิลำองพอกตักเจียงอินนักไม่ตักินทังงากิกูอาตัวทุอุมมีปอลคัเตองไปตัวอินอังไงนะเอาปาาเต็งเมาโตนักไปตันทาองละตัวตัวปาเยซูองกุมไหนละองกุมเยียดิ่งเหี้ย จิวน่ะนักไปตันทางเราตัวเตอินแอดแวนติสตัวไปส่งกลุ่มกิกแ่แดดีงจิตใจอาจิตใจตัวนี้นะอุเตนาวเตอีเปียนนาเป็นเฮียไอตัวขัดสเกลสอมลีเลลีฮิบเบกโลว่าตัวมาอุบนาแต่กิเลนโตโตกิเลนโตโตเฮียสอมตัวขัดสเกลสอมลีเลลีคิดตักเตองไปโตโตอิน ตัวนี้จียงดงปงมานะอาไปตทุอุมเตะฮีอะตัวสุงมามาจงอุเตนาวเตทุอุมมีเตกิตัดสัตโลินอาเบดิงบังเอิญอามหางินอาโตบดงินอานุงตัดิงเตนะอมเวเวตัวสุงก็เอเตอิกิเฮลดินทุปีฮีตัวนินอุเตนาวเต พระเยซูบังหางินตูนินตูนีดงองไปโลฮิยมเลยตุงเงตักเจงหักสันนะตัมมามาตัมมามาตัมมามบังหางินตูตันไปโตพระเยซูองไปโลฮิยมอาหารขัดผมในตัวคีตูข้าจะเกียนและสอมนี่และลีเอาตัวบาข้าสอมนี่และนี่โตพระเยซูดอนดิงในเราโตพระเยซูทุกเห็นนากิปันตาอาเสียงโทมุนะองรูตัดทุกเห็นนากิปันตาอา ตูนีตันเวเป็นตัปัจยสุนอามาอีทุกเห็นนะฮะไอเตสิลเลสีเตมโบสุกาอาโจโตฮิจิอาทุกเหนนามันตาองคุมดิ่งเป็นอบังหุนยามลายเสียงดาวินเบลตัวปัจยซุองคุมดิ่งเป็น อันนี้อันไหนเกณฑ์โลกีไอตรงนี้องไปกวนจะเงินบังเพียงดิ่งบังเพียงดิ่งบังเพียงดิ่งจีเกณฑ์ข้อละตัวอาเกนเทแค่ไปว่าฮิเลอเวกินต่างตรงขี่นี่ตัวอีเลบังหางินตูตันเวยตปาเยซุองไปโลกียาม Israel mi deben nagi pasakma mauena. Pasianin atel tuam hina piin amau itel tuam napet amau. Amau le amau eipen min tu ping sading jantel miten eitepen tu pi ong sadingin eitepen bang bang i om songin gu pia sa yang jin na om liu liu wa lung sim kilian sakin ki sakin omin min ยันจะมีแต่เอ็นแนวิน กิทวะโลวิน อันเนกตุยดอนนะกิคบนะกิคองนะจิเตนันในโลวะอามาเลอามาฮีนักเกซาอวะตัวพระเยซูมามาองไปเลยตรงมามาองไปอามามาอามาเตเกันกเป็นนังอังกูเยซูฮีเบงโอจินวมฮีมาตาเซเลตัวเตนเยซูเป็นนันยาลุฮีนิยาลเบคิโลวินะนัทัดลายุฮี Israel tenun tak na. Egypt gampan puswa kina. Egypt gampan puswa kin taupai ompi nate. Tampi tak komi ute na ute. Santui pikan apiang tei keu keu lo. Amawi thale amawi kimwan na to apiang tei keu keu lo. Amaya santui pi tui pi om ta. Anunga gal kapten hero kumpi pai gal kapten del zizia. Tai na di ngom non lo. Lampi hon sak pen taupai gam laka anek di ngom lo pasianin mana ni si min ni si min hiat ni si min hiatin azing jang saban niya ile friday nin ni ve hiatin ni da nga mana te ile zing jang ading thai jang ading chi ban khol khol le muar hi na pin kigin ni friday ni in a khol ding zing jang ading to atop pu pen azing jang muar lo se pasianin om pin anne tuidon don บวยนาอาอมเราดีเงินปาเซนอมปีเนกดิงดอนดิงเปียไอฮีจงเงินอามาเตนันเนียลเตเตวฮีอุเตนาวเตอิสวรมีเตตกอิกิกิเตดิงเงินเดิงปาเซนินองอมปีอินุนตังนาเอ็นดีเววะปาเซนินเอองอมปีไอเวมอองอมปีมามานาปีนอิสวรเตบังิน santuipi maya om nunga gal kapte om china ding chelo ei jong inun tang na i thấy điên ông non mà mà lâu bề đó ngà i om hun bằng giả dạ về ông hiền một tên nào thế i sửa tên bề đó ngà ông hun tam pi tắc có mày ai hàng tàu pa in chụp pa bia in làm pi hòn sắc hi tu ni này lệ hì điên thấy lâu nung kiếng lần là piang thấy lâu mái mái bay điên chỉ lần là piang thấy lâu điên mù ra i om bằng dạ về om hiam một tên nào thế ngay xuyên điun papi teo ngay sun diun nupi teo bang ngay sun diun ai hang to pan lampi ong hon sak ต้องปั้นลำเปียงของอันศักดิ์อิสราเอลแต่มาบังเงินอูเทนเอาเตอิสราเอลแต่นุนต่างนาเลเอ้ยนุนต่างนาเป็นอิเตกากดิ่งตุนินกัดมามาฮีเดนนาเลเซนเสียไปนะเอ้ยติงแค่เปลเป็นเสียงปีหังจีฮีฮีฮีอูเทนเอาเตเสียงปีฮีฮีเอ้ยติงเป็นเสียงปีฮีตาฮีตุนินอูเทนเอาเตโอกบนางะตอนตุงนาดิ่งิน Israel mi dein kanan ngam lut da lut te ziau una ding pa sianin lampi hon sak to ma bagin e jong van tung van tung kanan lut ding in e te lampi ong hon sakai ve i lut te na ding in lampi ong hon sak na pin i lut te ding in iki ging hiam i lut ma ding hiam u te na igam tat kam pau igam tat kam pau in van tung gam kanan alut ding in อหิเทมาดิ่งยามไงสุนดีเววาอุเทนเอาเตอีสวรมีเตตัมปีตักมาอุเทนเอาเตปัสเซียนินขานันกำลุดิ่งอ่ะอหิเหนับปีอีสวรเตลูดลงอุเลียนปีแตกปุแตกเตะแค่เปลวกมลักกสิมังลายตอมไม่สุงาลูดิ่งเป็นอามาวิทุมันเรามันและเอาเบลมานุนกุ้มสอมลีสุงฮักซานาตัมปีตักทัวกินกุ้มสอมลีจะกายอยู่ตัวนางอนมีตอมจิกเบกลูดลายให tuni in zong ute na ute bang hangin en isual te inun tang na le e inun tang na te ka lo ding hi yam ute na ute i gam i ngai sut na te le khanan gam lut ding a hi thei ma ding hiam i gam tat kam pa te le khanan gam ban tung khanan lut ding a hi thei ma ding hiam Israel te ben gam lakahi bangin buai ngay ngayu hi bahangin buai ha mu te nau te alung simu pasian ide bang lung sim nei lo hi agam ta tu pasian dei na bang lu gam ta na nei lo hi pasian le panu hi Eze kalian som ni neu som lania kasaban ni te su sik zan mang wei man gam lakakavan mai mang ding hi chi to pa pasianin u te nau te e le isabat te hoy takini len hiam pa sian vát vat mai ngay ngai yo leitung ma mà vát ma israel mi te ben vat mai ma ngai bang hang sabat hoi taka kem lu tang lu angai sun nau ma lo bahang amau pasian belo atom na bangong biao milim ong bolu ong belai zanu hi ene le u te nào te inun tang na milim bola ibiak bangom hiam milim hita kele ibiak pasien sang ima sak zok pasien sanga itu pisim zok pasien bedingi na pin pasien belowa adang à, à, ibiak na bang om yam inun tak na ki bang lo dingi ute na ute por khatia dingi na sum le pai jong hi khate ki liet sak na jong hi tha tu ni in imilim bang hiam angai sun na teu agam ta teu abiak teu pasian sanga athu pik sak zo tam lo hi manin khanan gam lu lo na ulian pitek putek te kem pe gam la ka simang simang saban ni pen thu ping ai sun lowin ka saban ni siang tho sak lo wa hi man ka van mai mangi chi ejikel som ni som le ni pan มาสิมแล้วจะนักพิทักษ์ปรเสียนักพิทักษ์ันเฮเอเนเลอุเตนาวเตบังอิจิเฮียมอดังแค่นี้สบาเตเลเ่จานีนะฟอร์เรคอนเฟรนซ์ปานินบางองค์ากุเฮียมจีเลฮิเป็นเบียกินันนะสวงินจีนก็เอจียงอาเบลกตาเต้นส่งเทเต้นโนส่งเทแล้วมันจะจีนะกงโปเดกงกงกงโปเซกิไอเวนพรีนเดียงเงินองค์ากลายจีนอักกอปีฮัดกอปีนิตุมขัดปันนิตุมขัด ซาบันนีเป็นหมายกลุ่มตู้กลุ่มสุง2022สุงอาซาบันนิตุมอันในองเกนเลียนี่จานนี้บังกตาปาถังเปียนะปะ tomorrow จริงจังซันเซนไหนบังดาจีเทเก่งบ่อยไฟสามตึงเห็นตะกจีเลยอามันกัฟงลายาวินแม่กินฮ้ย Siri เอ่อ tomorrow Saturday what time's gonna be sunset อาจีเลย five forty one จีเลียนไหนไปตาเต้นส่งเทยเต้บังโนส่งเทลองตะจีนององลาเมนิง tua sunga bang ong kha den kha hiam chi le zum ten sabat khem tu sunset hi in bang adai nang hi ding hiam chi ka ngai sut tak te sabat ni sunset ma pen siang tho sak ding dei na ong khak na gi ge amen isyang thâu sắc hiya mu te nào te isyang thâu sắc kile israel mi te gam la ka sabat ni siang thâu sắc lo wa hi manin ezekiel je ka len som ne ne som la ni na ka vat mai mang hi chi hi dene na ilesen sia pai na e teng khem pe siam pi hi hi chi hi siampi hi mahi hangu te nau te siampi i hi o hi teng pa na thung ke gen khem pe to no teng pen piang thak ding in to cha ban tung ngam nga ding sak ke yun u te nau te man tung ngam nga ding piang thak ding chi pen hi pai tu gen hi nui tu gen ke sunga alu zo ding chi pen tu gen pa siam mo siam lo hi zo a hi siam mo siam lo halloween lo win la sanu la sa pa siam mo siam lo hi zo hi lo zo in angai nu angai pa in dei na to ngai mo ngai lo pian thak som na to ngai mo a azak no hiam anui zak wai hiam ong chim sak ke hiam chia angai mo angai nu angai pa tung mu ti hi ba hang yam chi le hi teng pa na ki gen khe be ba alut ding angai ding akem ding anun tak pi ding nu anun tak pi ding pa tung mu ti lua ai. hi hi agen nu agen pain bang ma gen ke jong in lai siang tho kam mal khat bek sim jau hen la hi le aza nu aza pain nu ke yading ve chen hi le anun tak bi ding na hi zo hi atel siam di ibyak pa pa sen thu pang pe suk ta hen ni đang in bằng hang in kapor pi mi te khang lo sak lo thei lo ka yam ka chi chi le ke jong thong aya ka om tak te ka ngai mel ong tam phat lo changa pen o ke gei dan k h o ก g a ka po pi mi te hi le gei dan ma piang thak lo ding na hi de chi ka tel hi tu nien a man in kong gen op na po pi mi te o ทุกแกนขาดเปวตุงอ่ะเปลี่ยนทักซอมนาฮีและหนังเปลี่ยนทักมาหนังทุงายกยิงดงิเตเกยทุกกนทุกกนนูทุกกนปหาินเปลี่ยนทักซอมกะล kaya ya ringin bang om hiam chi ka gigin kul hi tua ma teng pen kein keinu kei pa pen apiang tak ding na hilo hing chi pen phok san san ni tu ni in tu jing in lesson book adek pin hoi tak nang ai ki ki leo chin ki lai hi te lesson pen ki lai ham tang bang yam chen thu pi sa kai manin na ngai leo chin ei teng ke pe siam pi hi hi chi hi tu nin u te na de ka gen no pin bang yam chi le ei teng ke pe aki bang ฮิตเองทุกเกนเป็นจางนมจางนมเราหินเราจออินตูนี้เป็นเอเป็นอีเวกเคมเปว่าเซียมปีอีฮียาอีเวกเคมเปวินอิตาวันกิบังอาอีเวกปีเคมเปวินมีแต่ตุงอาหบสอนดิ้งตูนี้อิสอิเลเซนินบังเยนฮิมจีเลอิเลเซนเสียไปนะอิเลเซนซงกระทรงเยนินเอ้แต่เงินทุกคำสอมตางโกแค่ดิ้งมีแต่เทยสักดิ้งตัวตาวันอักกินเนนะฮิเซนนี่ bà hang ina tú tần với tàu pa giê su ông cùm lâu hiam chỉ lệ tàu pa giê su ông cùm na điện bằng chơi hi mà te alian bằng giả sung ấy lung đâm na chú mun kem bọc kia giờ kia giờ khi taจะเบนาเปียงเลี้ยงจีจูนินอิเซบโลเซมโลอีมันโตไปสุองกลุ่มนายเราในเดียงนี่ตัวฮีมันอยู่นเตนาวเตตุไลตะเกนะฮิสุงา lai kasim na sunga bang jiam chile mi tampi tak te in por pi om sa biakin om sa jesu thei sa jesu sang sa te tunga ta ya ho in sum tampi be in tua teng to hunu be hi chi por pi mi te la tua sung bek bek a ba li pong man a pe pai ngei nan pa ya hi manin lung nam na chu a the lo mi tampi tak te pen nisimina simina million million ni na a million atan atan atan ni na gup na nga lo te pen uh, ong paisan ong paisan hi chin na gen hi tu ni nu te nau te ivek pi in e te pen a hi le na sep ina ya tu ina sep na hi le u te nau te e teng sunga e pen evac pi na siam pi hi ma bangin mi te ke nga gen ding hi hang gen ding ta won ne hi hang chi pen tu ni na ong gen nuam ka hi hi ตัวมันอินตูนินอีดิ่งบังงมฮิยมตงไปยุสุบหานตูตันไปองไปโลฮียามิจิตักเจียงิน ลุงดำนาทูมุนแคมไปว่ากิเซลดีงากิจกิจะเบนาเปียงดีจิเป็นกิเซลไหนละวะฮิมันตัวไปยุสุองกุมเทโลหิดีงฮิจิเป็นอ่าอิมูฮิตุยอิกิพูมขิดเจียงินะอุเตนาุเตเอเตเป็นเสียมปีอีฮิยาตุยอิกิพูมขิดเจียงิน ลุงดำนาทูอเกนดิง อาเกนเสียจะดิ้งมีแต่อาโฮมสอนดิ้งอีมีแต่โฮมสอนดิ้งอเทไหนเราเตเกนดิ้งอาสางเทเราตั้มปีตักอมดิ้งอาสานคิดดูเตกุบนาเปียงดิ้งจีเราฮีบางใจฮีมีแค่เป็นอาสาคิดจีตัวอากิภูมิสาแค่เป็นเกนเกนดิ้งเกนเกนดิ้งอาสางเทอมดิ้งอาสางเทเราอมดิ้งตัวเป็นไอตาวันฮีเราฮี aki khea sak apiang sak ding pen eina sep hi lohi eina sep pen bang hiam chil u te naw te tun ei hi tenga jackson vela omi hang mi te kenga gen ding thei sak ding hi hang to le koi chi thei sak ding yam u te naw te kam to gen om ding a nun tak na apum pi mama to agen om ding hi sum le pai to jong agen om ding hi igen dan ki bang lo ding hi sem ding yang u te naw te ei pen koi tenga อีกคำก็ยังองค์ปียาามจีเลอาลียนปีจงฮิเบิกเกฮิเอียสุงอ่ะอุเทนเอาแต่เอียเตเป็นมีนเอียเตองเงินดิงลายเซงดูสุกับบังเจฮีนักกรรมตันนาวมีเดนองซิมซิมฮีเจเวทุกเกนเสียมเกนจีโอฮิมาพามโลฮีอีกคำตันนาเป็นมีนองซิมซิมฮีอามีนนี่ดังไรนะสกุลลามากะกะกะกอมละกะไปเขียนมาเจียงเจียงเป็นเกี่ยบังไหนซาตากันแนวตวงปั้นนี่ไหมกระตังวาลงนี่ไหม สังเกิสเดินสังกกตไปสัดกันในอุเป็นบังในยามจีเลตัวเท้าตัวบ่มปีแต่อาติน ตัวนางอดเป็นอลังฮิโลอัลอัลอับมูกตอมจิกดกิตานินสาวโลกสาอากิขายบังจังอาป้าพิหารมางาบังกุบอายกิขายโซโลตัวกิขายเวมาเจนินขวามนี้ตุงอาตาเสกุ สวงซีนะสารเงียวนานั่นเองเกบังกันเนี่ลายสวงซีสารเงียเสกกลพลกสา ตัวเป็นนาปังจะดมโจดิงเหรอไว้เว้ตัวตัวเต็งเต็งสักิเวสาดินสักิเวมาสาดบางหางตัวกิสาดิยมจิกังไงสุดกิเกจียงอ่ะอินไนเอ็นจงตูนี้เป็นตัวปาอีสบันนี้ฮิจิอัตตังกงลอยบัวลงกิจะไม่ดีไงเว้ไงจิตะกาไงอุเตนเอาเตทุเกนเสียมลงไม่เท polo bang in tugen luôn, lo phamo lo in ai te hi tất cả nai bị te nang on in tang ko hi ven en i bang tăng tang ko in inun tăng này in tăng ko te hi i gam ta din tang ko te hi in nek le i don tên tăng ko te hi han chiam ding nga u te nau te apha asia chỉ bằng ki ge nu ni non lo wa i hi te bang to eh, tu zani nung kal mo tu kal mo sa nau pang te i กำงาขตะ ah, ý thấy bằng tổ xem chết ni chỉ khát cầm ngã khát aki gen khát tổ mày ý thấy bằng u tế nào tế ý thấy bằng tổ hi te nga iki tui pum hi tak te ei te pen de na i igen izak sama bangina ei te pen siampi hi ta mi te ge thu gen thei ta mi te piang sak thei piang thak sak thei ta ei pen na sep pasien in ei te ongwan na hi gi ge hi sorry ัวฮีน่ะปีตานีนาเลียนทูมาเนลสอมเลนียบังนาจียมจีเล่ by giving the gospel to the world it is in our power to hasten our Lord's return จีเอเตน่ะพัศยันทูลุงดำนาทูอีเกนตักเตทูคามทูอีเกนตักเตมีเต็นตัวเต็นัทเทดิงินอาเทเต็นนาเพียงทักดิงมีเต็นนากิเกนซอนในตัวเต็งินะอ่าตัมปีตักมีตัมปีตักนักกิเกนซอนดิงินตัวไปสู่องไปนะเป็นนายสักดิงี้จี desire of ages lai mai zaguk le som thum le thum man again hi elen ji education lai bu sunga bang na chiam chel leitung pen la Lazahouse. house chi laza house chi changin a laza was a house for lepers to live in and receive treatment leprosy was one of the most dreaded diseases known to man chi hitanga laza house Ellen wen bang na chi ham chi le Lei tung pen Laza House to ki bang chi Laza House chi chiang ina mi te a chi na loin dam ding nga ka phak phak na na a asia akilo the na na to ki bang e chi leitung asia dan Lei tung pen seloma mai na tua bang banga michina te dam ding nga ka om to akibang a ji wen education lai lai bus sunga na chiam na na ge ni lai mai zani le song guk le li เลยต้องไปอาศัยให้ตักปีกไวยอุตนาขัดินอ้าวอีโลกันกิโลโลกิโลโลกิโลโลกิโลโลขัดินจีนันเล่ถูหลายตักบังพเดียวเดียวไว้ขัดจีนันเล่บังจีอีเวกากิโลกิโลตาเตโลเจ้างากิโลอินหนูเล่ปาโลสังกัมเตโลกิโลมังขัดไปขัดจีนันเล่กิโลมังเลยต้องเป็นจีนากิโลเลปอร์ซีอากิโลเทยพังมันนาตกี่บังตัวสัวอมมีเตหิจี là hia LNG ji wen again khol ze nai ve hi tenga bang na chem chi le zom alien giat anel som ni le guk te a bang na bang na genam chi le pasianin tua te mua hi manin chi As the whole creation groaned and travailed in pain together chi pasianin tua te mu pe man aman jong na thuak la ma mai chi to pa yesu jong pai no ma ma ta hi bang a i chuang na te ama nong mu i chi na na ấy bỏ bị sung bang mà to ít chi na chi na ôm zel cái khom dâu lâu ôm zel tua té pa pa xe nên ông thầy bị lùa ông thầy bị lôi mình aman rong ông thuốc bị mà mày na gim mà mày chứ tôi mà đến ông mà ông bay na điên ông bay nuông mà mà hi mà ta xe lệ bằng ai gục khiến na chú lùng đâm na chú cái tàng cổ lô ma té lên xòm nị lệ li ăn néo xòm lệ li bằng na chiam chỉ lệ lung dam na tu pen leitung mun kem pe wa kizel dingin a kizel hitak te be na piang chỉ chi ma te lian som ni anh em som leli again hi manin lung dam na tu ki gen lo hi e again ding teng pen hi à, a mata e again ding teng hi teng à tuôn om ta hi hang ikimi pama igen te bang bang igam tat na tomo ikam tomo lai siang to khang na tomo facebook pa na khang na tomo a hi igen hun mak mak ta hi igen lo manin tu tan vai to bai sung kum nai lo hi chi na na gen ni hi tenga bang na gen yam chi le elen juwai na the spirit the spirit prophecy chi pen tul khat zag yal le som yal li chiang a to pa jesu o tu ba kha som ni le ni to pa jesu siang tho bel mona thu khen na ki pan ta e ya no ki khen khit mel ki the le wai mo e laka a hi ya u te e u kha ya bang ki khen khin mo ki khen nai lo man nai mo man nai lo กี่เย็นเทลงตัวเป็นตัวขัดจากเยละสอมดีเลลีโอตัวบาคาสอมนีเลนียกิปันหินกิปันตา ฮิปามานโมมานโลฮินูมานโมมานโลแหลกโมแหลกโลแดเนียลสุงบังนาเจฮิกวยขดขดตุงอะตองตวขัดกี่กี่อาร์ตขุดินอาร์หลายอ์ตจาจาลินนังเป็นองค์กิตอยเตเตน่ะแหลกเกยหมอกเจจีหมอกไงตัวเตบังเปียงอะฮิวเตนาวเตอากาเตองไป tunin kagen no bangyam chile eizong eh, ong ki toy te te ta ong ki toy te aban banin ki toy te ki toy te hin me ki gen te lo ite gop na nga ding ma nga lo ding ken te lo ma te no zong te lo mai te ai hang pasianin kwa teng ki te hin pe na man te hin ne tur khaja gel som gel li tur khaja gel tur khaja gel som li le liya ke pan tur khaja gel som gel li ตกไปไอสูทุกเห็นนะอักิปัดโซกุมสอมลีตักเตเอเลนจวนไลน์อาตินบังสปิริตโปรเฟซีวอลุมลีนะนะอาตตัววอลุมลีนะอาอันนะลายไม้จนีแเลยสอมกวนและขาดปั้นจนีแเลยสอมกวนและนี่อะบังนาแกนฮิมจีเลย How soon after 1844 could Christ have come if the Church of Christ done had appointed work as the Lord ordained ji pasianin hite tu nga na sepian tuate amani le to pa pen 1844 k i t changa iman hun huna iman hun huna to pai su ong pai ding hi je ve to pa je su tu rong ong pai nai lo le bang hi ding u te nau te i sep ding sem lo i sep ding bang hi amu te nau te kam to sep na gam ta to sep na i thungen na to sep na chi te i sep lo kampi om hi chi pen hi tenga kimuthe hi อิสราเอลมีเตเป็นกำลักะองสิยาเสียหมอสีเป็นมวลตุงมองไก่องกะจะองตัวสุกิกเจ้าทุกขำามสมตัวองตัวสุกิกตักเตะอะตอมินเยนิจิเลหังปอลเอมีตั้มปีตักเตนะอามามีเตนะอิสราเอลมีเตนะบองบองมิลิมนับเป็นไงไงอับยังไงไงตักเตะปัสยาลมอมดิงเลยบองเลยบาลเ่มิลิมลำอมดิงเคนยาสัวกว่าเต็งทุมานอมลาย ตอมทุมานอมเห็นละจะไหนทุมานอมล้มเข็มเปียวบังใจเลยเลยเป็นกิกรรมกาเลยเป็นกิแกกินตัวสุงะวุกจิบินอะไรเลยอะไรเปอร์เซ็นต์วุกจิบเจียวจะไหนเปอร์เซ็นต์จงกำมมาบางฮางอามามิลิมเบียฮิมิลิมเบียอิจิเดของชาวบ้านนี่พอสับเปอร์เซ็นต์เฮมามากำลังกับเปอร์เซ็นต์อามิเตถัดบางฮางอูเตนาวเต The Three Angels Message ลุงดำนาดเอ่อวานตุงมีชุมต่างกงนาบางอาฮี kham som na hi gi ge jiao hi ama sa bang che hi tu a à, mang a à, van tung van van à, van vâng, tung mi khana tang ko na pui pi le chik te le na khem po abor pa bia un chi ba ha nga to chi se se mi tam pi tak te na ne ba sani bia anung zui mi tam pi tak te anung zui mang mo na le som le thum sunga sa pi pen bang hi mi khem pen alu lam dang sa anung zui chi mi khem pe win sa pi nung zui sapi nungzui cita bang abor pa kwa ah. anai pa kwa ah. sapi sapi pen kwai kwai khotjat satan ni khotjat atomin geni to de tam su da ni pasien ki benon lo anung ta pasien ki mer bang ci ba ki benon lo saban ni ki benon lo tu amanin ba tung mi tum tang kong na namar khan na saban ni biaun saban ni abor pa biaun na khe ba abor pa ci takte saban ni ni kuk sung ton tung na semin ni sagi ni atol nga pasien biaun aci na hi ye yeah. อาทุมนายเละบ้านตุงมีทุมต่างกงนาบ้านตุงมีทุมต่างกงนาบางจีฮัมจีเละมีขัดเปวินอาตังตังตุงอหิเกะเละอาุูตักลำตุงอจับเตนางาสับปีอเบียกะเละตัวเตกัดและมีตุกหาลตุมบางดิงจีกวยจับเตนายะกุกกุกกุกกุกกุกกุกว่าไ i แค r i o u s field d a ตัวเตก้อยเต็งปานองไปภาษายลังปังไปจีก้อยบางอังเปียงเทมังมุนอ่าดันเซลาเลียนสกิสอมนีเลงาสุงะภาษายลังปังไป tambay pigen kilang to te bang ato min gen ni chelang sande le sabat hi jaw hilo mo te nal te sande tan na khom milim biak na khom aki bang na hi to te bang ji ka le mai to hal tum ning chi ni khat pe ki bang la le ni swak gen to te tum anin ki bang na pin ani akibat ani ani pen ni tum ni swak akibat hangin ni khat ni basa ni le ni sagini akibat lo takte te ni mas hani biak ding agel pa abi anak hihige ni sagi niya at ito nga takte ni sagi niya to nga pa na hempo abor pa akibia na hihige at huwa aniya ki barhangin ibiak nung kibang non lawahin pasyan na kema maa iswer mi tepen gamla ka kanan gam lut jiao ding tom bai sunga lut jiao ding nop taka lut jiao ding thumang leo lut jiao ding hinapin kum som li sotin to kum som li sunga สีน้ำมันทันนาตั้มปิดทักนัดวกดิกเด็กุยกิลกิลนะดังตั้งนาเขนปุตูนินสงูเตนาวเต1884ตูนตูนกุมบังไตตากุมซอมลีฮิดอนโลอาซาอาซาเลซางาตูน18กุมซาลกุมซอมสกิบังพัตตาตูดองมีเตนถวกถวกหลายบ้าห้างถวกถวกหลายอิสรมีเตนโตปาทูนดำหมังโลสะบันนิฮอยตังนาตังโลเอมิลิมนาเบียว อัลพัชเชนตัวนักกิกรรมเราตัวมินเกนิจเลยังตัวนี้เอเลอุเทนเอาเตะพัชเชนตตัวอีกกินไหนก็ยังเลอิสราเอลมีเตะกำลังกะกุ่มซอมลีปุ่มซอดหมอกซอดหมอกบางห้างทุ่มังเราพัชเชนตม่วงม่วงนอนเราตัวนี้พัชเชนตม่วงนอนเราอินอิอมมันมิงเตะออมมันอินกุ่มตัมปิตาฮิฮิตาฮักซานากิตัวตัวลายเด้งอิตุยตาเต้นตัวลายเด้งตัวโตตัวลายเด้งนาฮิหมอกที่อุเทนเอาเตะ hi te le pasia dei na hiam pasian dei na hi den zen lo hi hi te nga iswar mi te pen pasian ina a ompi lam lam tam pe taka hil hina pin ama pasian na muang non lo hi tu nien jong e eh, te le uten au te mi dang gen ke ni e eh, sunga e le aban ban ni no no le no na ki ngai sun di be wale pasian nin nang lo nang i ngai sut non te lo pi a ong hot khian na au miam san tui pi he no wa de na san tui piu ngai sun di be na san tui piu mana mok pasien mana pia isor mite nek de ngomlo cha mana ni sima pia to ni na mana ele pasien ong kiat hia ni simin na in sunga mana mia mana om hi pasien hoi na na mu ya na mu ke la nang zo isor te kam laka a om te to ki bang hita wo te na te tunin iki ngai sun miam iswel te igen chiang inu te nau te nang in ki bolin to manin tuing ngai chiang a zong u te nau te hi thu ke ya กี่ตบังกิตัวเฮียมกย่อาดิเงินบังเฮียมคันไปไปเตะทัวกิเงินตักเตะกองกามนวมฮีจีนอาเหกีีเฮทีคันไปไปกี่ต้องตรวจจริงตัวเงินเป็นกย่องชิเพียนหมอกินะกี่เฮทีหมอกีตัวเป็นโดยมังปาดดกำตัดนางไงสุดนานาฮีเกหมอกฮีทูอินกย่องเงินฮีอานัวหิมาเวอีเปียงทักสอมเฮียมไอ้กี่ละเฮอีสอมเฮียม อีพปียนทั้งนกตักเตะไอ้มามาหนุ่ยกยองแกนี่เวฮิโลนับปีนนางองค์เกแกนฮิโลนับปีนนางอากิบุลันนางอาดิงันนัลลากะนางนุ่นตั้งนั้นนะสัตตักเตนางอาดิงาเปียนทั้งนั้นนะฮีอินอีเหตุสมตักเตะไอ้แบกฮินอนโลวินอีเหตุเตะกวักยังกิแกนข้าอีนายเป็นอีจีอีปัสสลอีรอมเนกวัลทักเกแกนข้าอินเอาให้โลเอาให้โลไปไปเปียนทั้งนั้นดีงอมโล bahara piang tang na om lo ute na ute ni kha ni tak te no sung pa na pian tang nai po pe sung ngom ding hi bahang yam chi lo ute na ute tu hi pa sian de mi khen to ba siam pi effect khen po siam pi yang e pian tang na ji ba hi te nga thu ti gen man hi lo ding nu pi te mo pa pi te mo nagam tan manu nangai su nau hoi manu na thuak zo manu tua teng hangin po pi sunga khan lo na ngom ding pian tang na ngom ding hi e. hi teng pa na thuông cái gen mình hít tiếng pan là hồi ta ghi sản mà biển thắc nặng ngom lô rồi điện nâu sùng pan đang ham tất khiết mà nà teo pasian lung sim này na om nà teo mà thế u thằng nô teo băng thu bi ca sặc với cái máy tăng phản chỉ kế vừa mà awan sung wa om ông po ong poling đen den ông po poling leng bang ha ga tua ông po poling leng nuông đen ke tua te dong pe khazi lung sim nei man nahi ge amen อันนี้เป็นตัวเก็บวงมออัตัวเตเป็นขายจิลุงสิมีอากาไอเวนาขัดไปเป็นสิงคงขัดไปเป็นอัมมาอีกะอัมมันอดังอีกะอังเนลอยอัมมาอีกะเลียนองเนบางจิเลอัมมาเอเปลบางฮิเลเอเปลองกะเดมาอัมมาเอเปลไอเจียงอะมาบางฮิเลมากุยองจามินเอเปลองกะโลเดียงฮีอามาไม่มังกาดิบางทีจิเลอามาไอจังอ่ะเอ้ยต้องพัศยันตาเตหิพัศยันตาเตหิตักเตพัศยันอีเดกะกิกะขี้ไอเว mi ten ong mu khia mi ten na gam tan nau ong mu tak te chi lai chang doin mi ten i gam tan na ong mu tak te u te nào te ei pen mo khowa ki hi ye hiang i pa sin no khowa to pa jesu tung om lain bang hi hiam mi te hu be khilo mi te in ama anung zui thina gam ta hi tunin ei teng jong mo ki neu ngai sul tu singa lesson cha chapa ka gen ding teng ge ni กินเอวไงสุดเราดิ้งไอเป็นเสียมปีนมินเอองเงินเอองสิมสิไม่เป็นนาแวงเตอร์ฮิหนูองสิมสิไม่เป็นองเงินเราดิ้งฮีนี่ขันนี้ตั้งแต่บางองจีดิ้งนาตัวจีเด็ดเกนาตัวจีเด็ดเกองโมมุงไก่เจียงานนี่ขันนี้แต่องเปียงทักดิ้งมีองเปียงทักดิ้งตัวนักเงินเงินกะซักจีลาเบลองมูไดงไอ้เรื่องตัวน่าจีจีน่ะตัวจีไปไปอยู่ตัวกงหมูหมูมีองเงินดิ้งตัวตั้งตัวมีเปียงทักดิ้งฮี tóc ba Giêsu ông bay quần tắc tệ mi tâm bị tắc biển tắc chít càng biển tắc đỉnh chỉ này biển tắc chít càng biển tắc đỉnh à đã hồi leo leo khát bằng à sung ha ông tê ni đang am tê à nung tốt tâm bị tắc ông đi chỉ leo leo gì tuổi mà nín ấy à đinh bằng yam chỉ lệ inung tốt lộ na đỉnh mi tên ấy ông sim sim mi tên ấy ông sim sim nu pi tê bằng hàn chém mà mà gian ni bằng biakin kapai le biakin na siang mo a hi akuan hi hiam hi jeje he ka he bang suak dek tak jeje nuam luak ke sa abahang na siang mok hiam te kha jeje khai mok ko mai changa khai mok abahang na siang mok hiam ka chile zan ni hin te man nang che jiaw le li mi te rong mu ong mu sim sim jong na om ding hi tua sa ga ong mu ong te na zo pe pasien na hi ke hi u te nau te hon na hoi na se bu na ki sial pian hoi na ki pak pian hiam กี่ปากเลยรุ่นตู้ป้าหน้าเสียมียังมีหน้าเสียมมอกี่ปากงวยมาใหม่ปากของสวงแกยิ้มมามาตัวมามามออันนูจิงเตเฮียนูไม่ไงเตปากส่วนเสียมมามาเจนเจนสวงเกยิ้มเกัตเกขัดไปไปเตอีเบียกินเป็นเมียลพะลวกก็ซาบังขัดบังฮิตงัามดาดมีห้องนั่งตรงอีไปนาไปเกบังเหลาที่เด็กภาษาหินาเพียงองเกนขัดเด็กตะกิงตัวเมียลวกก็ซาบังอ้าวเมียลตะเลนนับไปยูปากนาสวงู mi te ong sim sim hi mi te di gam tan na te ong sim lai sim ba ong sim sim hi tu hi manin tu ni nu te nau te to pa pa sia ne na e te van tung gam khan nan gam lu ding in tai ong chi ma ding hiam tu ni na ki ngai sun ding hi hang he bi alian tu ma neu som al neu som le na mi hing ten at tuak tak chiang in pasian pen nak นักน่วมหลกลวยีจีองแฮปีลวยีจีเฮบิอาเลียนชุมาแนวสมเลกว่า they could not enter in because of unbelief จีเอสวรมีเตคานันกำลูดเทโลบางห้างปเสียนมวงละตูนี้ปเสียนอิมวงละเฮมูเตนาเอเป็นปเสียนมวงละดิ้งเตหินอนโลมีเตนปเสียนอัมวนละดิ้งอ่ะไอเซมดิ้งเตหฮียงอาเมนตัวเฮียวัดกวยตูนี้นะกิลัมดังสักตาดิน ấy thế bên thu ngài đi nghe non lo mi ngay là đi ngà bò đình tê xiêm pi tê hiền xiêm pi lấy tung cùng pi mai mai tê lo ni khăn ni tắc tê xiêm pi giá thu khen giá tôi thua khen đình lại vậy ấy bên ấy lấy kí lo mà mà tê xuống ở bằng na chơi nấu lên nấu kí em luôn kí thầy chứ ấy là ấy kí em hiểu nào thế tu niên ấy tê bên xiêm pi giá cùng pi giá thu khen giá nam tê vậy เอ๋เลเอ๋กิเทียมกินแนวง่ายสุดเฮนัดิงเตออมโลปีก็เฮปะปะลุงเกียนาดิงแนวจิของลุงเกปะปะดิงเตอเราเสียมปีเตกลุ่มปีเตจิเตของเฮอ่ะลุงเกปะปะดิงฮิโลฮิฮังเตนาวเตเอ๋เตเป็นมีเตปัสยันอัมมูนาดิงอ่ะนาเซมดิงเตฮัง อุ้มโลไม่ไม่เฮบียเลียนชมแนวซอมเลยกว่าอุ้มโลไม่ไม่ดิงเตฮิโล ฮีเดงะตัวเตอีเสบโลมันินบังเจมเจียคริสออบเจกต์เลสเซนไลายไม้สะทุมและสอมสกิเลทุมะเอลเอนจูเอนบังนัจิอาดเฮียมจิเล every year millions upon millions of human souls are passing into eternity unwanted unsaved จิมีตั้มปีตักแต่ million a million ชิมาเป็นอินาเซบดิงเตอีเซบโลมันินมีแต่อัตตันตันอัตตันตันินกุบนางาโลฮีจีอ่านี่เองอะ เอเลนจอยคริสต์ออบเจกต์เลเซนหลายไม้จะทุ่มและสอมสกิลเลยทุ่มปันนี่นะจะทุ่มและสอมสกิลเลยเลี้ยนาอาทีตัวที่นูเต้นเอาแต่เอเต่เป็นอาอมไม่ไม่ดิ้งฮิโลอาอมไม่ไม่ดิ้งอีเนบังบาฮีดิ้งอีเนบังบังตัวฮีดิ้งภาษาเนินอีเนยโลกปีอีเทโลกปีองค์กันโลยอาลุงดำหวยด้านะมออาลุงดำหวยมามานะน่าฮีเทมาแต่ตัวนี้บางไงสุดเดียบไว้ชาเมนปาดอมเสียมหลงมอเซ็ดเซ็ดเสียมมามา siam ma ma ma kai pa pa kham nang cha men ding pai pa ding pa pa sian in tuap thu phang ping ya ding amen atua i hi the ong ngen hi vo hi the lo ngen pa kham nang bel thung ge ne la nai ning ti lo wai ve cha men sam ding tom sang ma hi le le siam ma ma le pa sian i hi the ong ngen hi the lo ong ngen vet lo zong ngen lo zong aman to te lung si ma koi lo i hi te ong nge ni tu ni nu te nau te ki sak lo ding ki sak ma ke bel pa khamin chi ma ke bel chamen siaming in mi khat na chi lel wa ke bek chi thei lo ding chi nak la pai lien lien ding amen siam ma mai se pai lien lien ding mo kai ve mo khat ve ve te ke bang hi leng siam pian hi leng ki chi chi le bang ka chi tam chi mai hi ve ngo ke ong chi den ke chi pian ding kai mo pasien tua de lo ye guai mu te nau te pasien tua de lo ki chi bang bang mang ding ấy thế bên mi thế à truyền ding ấy thế cái truyền ding hi non lo thu gen gen pa ding la sa sa pa ding xiam xiam lo pasien din masak lo pi hi thế sun sun hi ding ni te sun sun hi ding tua hi tua te hi hi lo manin bang cha hi mi te atan à tan ni sin ni khat chang atan tan na gup na nga lo her lama ak ti holding in pai hi chena elen je wen na musit set na art khol hi ฮิโอ้ยขายินตู้จริงเงินก็แกนดิ้งแค่โปรแกนมอกบ่อบังจียำกะลุงซิมมองมวยยมจีแล้วแล้วฮิตทัวอีเทโลอาปมองเฮยบาฮางินทูกิงเงินบาฮางินเงินทูเงินเทนี่ดังเงินบาฮางินเสียมปีเตเลยตัวกิซัมตัวปาเจสุเป็นตู้น้ำมาใหม่ทูองเงินตักเตเงินมอกินฮิโลวินอามาอีซิซันมามาโตอินเสียงทูเบลมุนันลูตินฮินูฮิปาอุทังโนอีตรงนี้ยักไวตรงนี้ กิสิงมาเฮียจีตักเตอามันทูเงสักกินตัวทูองเงสักเตทุกคนนานาฮิปะปะมาไอสักกินโตปะมาไอสักกินจีอามาเซบตัวนาฮิมอกีตัวมันินทูเอ่อโตปะเยซูเป็นตัวไรตักเสียงทงเปลหมดนะอมฮีเบียกินเตของมอเบียกินเตของอิจีตักจังเงินขัดเวเวจังเงินก้อยถึงปานองไปยามจีเลยวันตุงปานองไปนาฮิมอก เสียงโทเบลมุนาบางอมยามเสร็จทุกขามสอมสิงกวงอมทุกขามสอมอีไปไปเลยเบลหวานตุงอะอมมอไกเจียงอะอาไปไปตาดิงเบลทุกขามสอมอมหลกนาหวานตุงนี้คาทเทดีไงเวมอหวานตุงอะทุกขามสอมอมฮีนบังลิมละอะตุงอะหวานตุงมีนีอินอะเชรูบีมแต่นะหวานตุงมีนีอินจริงอะสุงอะบังทุกขามสอมสะวนหลายเจลาอาเกจิลอะสุงานอม ตัวเตเป็นบานตุงกมาอมมีสนไหนอออริจินอลเลยตุงกมอสีน่ะพัศยันเกียงปนะอังะเบียกบุกลำไหนตัวเบียกบุกลำตักเตตัวเป็นฮิเบียกบุกเป็นบานตุงอีกอปีฮีนะจีปันนี้บานตุงอมบานตุงบังอมทุกขามสมน้ำเอ็นฮิตะกอีไปพะฮางบานตุงทุกขามสมน้ำอมตัวอินบังนั่นละมังมูนาเลียนสมเลยขัดอเนลสมเลยกว่า the temple of pasianin ฮิตะกบังนี่ pasianin hi van tung aki kong biak bu kong aki hon tak chen thu kham som ki muin tek te ki in jing te ling ki jin te ling hi chei ve hi sunga asunga bangom yam chile dena igen thu kham som sing ko ngom hi chi hi in bang lim la ya mu te na te na khen bon hi na hi tung to na thu ki khen hi chi thu không nghe nghe tắc tắc kì mong nghe giàu na Halloween để này nghe nghe tàu ba dây xuyên à si san to aman à mò mò mò mò mò na mai mò mai lo aman à tua palai na sep sắc, để na ờ, lesson na izang mam palai na sắc sak lấy tung à mò xin tua bang à hi lai takin at ki at chung nghe sak à bây giờ à mò suốt sak pa mò na amaya à le pen mei vom kang kila kin pau sa mei vom kang omi am tua núi tua pai mo na amai ke ale à mei vom mei vom là mei kang to hi mò khi tua da ni na là laki tua na hi le ô thế nào thế lấy tung à xiêm pi non lo xiêm pi lian Jesus in nei amen xiêm pi lian ama ama in ong thum sakin ama si san ma ma to ông hi saki tua hi na hi sunga akilut แต่ตูขัดจักเย็นและสอมนี่และลีนันตัวปาใหญ่สูรูดตัวสุงะตอมจิขัดในองอัดดีเทียลินจองแยนเทข้างนี้นะบางคนมีอันจีเลยได้นะฮิตแต่กับไม่หาปากนำตุยนอมไม่หาปากนำตุยนบางลิมลายมันจะหนาเข้มเป็นตัวใบสุลิมละไม่หาปากนำตุยนโตัวใบสุลิมละตัวใใหญ่สุริอามาสิสันโตมีโมเตนอากิสิกาทุมตักเตอามันนาทุมสักคอเนฮิจิฮิจินอาทุมสักเตนำตุย mà ta nằm tuổi liệm là hi ở chắc cái này hi mấy vạc mấy vạc chắc gì mấy vạc đây là bằng liệm là hi em chỉ là mấy vạc dây xuyên bằng chỉ cây là khó vạc cái hi hi mà ta bà xiên liệm là tôi mình cái này chỉ là hàng tôi ta, đến ai gen khâu mun khâu mun tê leo lên bằng chỉ cây I am the living brand mà ta cây nụn tạc na bà hi khâu mun cái hi hi na khi tôi liệm là hi tua sunga bằng hiam chỉ là u tên nào tệ gan hình na om leo leo higan hing te na tu gan hing pi na omin gan hing no na ma alai na om hi ni dang lai na amau thu nge te amo u na ki sik na ding na gan na go tang tang hi tuan ber en gan go se lo goi i thu nge simin gan go hi leng gan tam si tak takin te mate nak tam si di ben hi pen an nei na u to ki zuin gan na ki jang hi i the na the sau hi ma ta le a the na lo om khan le gan như ta là helin này gan hoa kia giật tệ anh ấy rồi điều tệ là amau này là tôi kịp tôi cả rằng hiện tại na na cùng bị tệ bằng hệ gan agol à thế thế bong chị khóng kẻ chị khóng mà à đàn này là cái rằngแต่ว่าคูมแล้วแล้วว่าคูแล้วแล้วจังอันแนวเป็นอัตอมมันเป็นเป็นมีจองเป็นเป็นเตนะจองอหิจอดิ้งจีนะกันอ่าว่าคูกี่จังฮีฮีแก้วเตบังฮีเลแนวอะไรจังปอไรจังอ่ะในฮาวโลโล lu lat ko pam chela middle class te ading à, mo chi dan in a how te na how na to kita bo agol te te o ờ, chang ina mi khati na mo asu chen siam pi pa kya nga pa ina tun ke mo ding ka mo na mai sak ding dei lueng chi na amau thua piang the lo wai siam pi te kya nga va pai siam pi te to vakki mo kholu tua hu ni chang mai ka à, la e bang ne mai sabata vakki mo kholu to so mo su ding mi pi ma ya mo su ding ngen ding i mo na pe mi maya su dizen na ve ama tu ma mi mo mi maya na su mi pi maya bang za ta hi lam te ba embrace, ma ta bang za ta lung sim hi chi ding ngai sun ni ve wa bang hang bang za ta zum huai ding wa chai siam pi pan tem pi ai na tua amon sut nu amo sut pain tua gan hing i asi apai khen na di aman hi tek tek ko le lai ve tua va hi ta siam pi pain hai to ong do sak hi atomin chỉ ni chỉ là tôi hi na mọ na ý bố chăng in mây vòng càng mây vòng mây vòng càng mây vòng à vòng chỉ bằng cái nào bài hi à khát về cùng khát ta khát về ta biết cái chăng à tua tua ý cái à à biến cái à lệ mai cùng cùng khát ngạc cổ chỉ na hi mọ cái ác sát đình na tôi na bản tung biak buk sunga à hi bangin na om hi mate bản bung eng ichungat changina อาอมนานาอมเสียดานมาต่ยังไงสุดทีดิ้งจีนายนาตมครับองหลักไกทุกข้ามซอมอินบางองหลักเจมส์อาเลียนขัดมอนีสุงะทุกเข็นนากิปันตาทุกเข็นทุกเข็นนาบ้านบาฮีทุกข้ามซอมแต่ทุกเข็นเนี่ยเห็นนาเจมส์อาเลียนขัดอันนี้สุงะนั่นแล้วจะโนมินแต่อติเซนเบลตูนิกิกิงลกาไกมันเอนแกนเทกินเจมส์ขัดเลนีสุงะ ทูวองกิเข็นเจียงเงินบังตัวกิเข็นนั้นทุกข้ามซอมตัวกิเข็นดียงในตัวกิอินวันเบียไอฮิเบียกบุกิจิเป็นมอสีอินอะเลยทุ่งอมลายอะอับบอลไปเซนอับเบียกเบียกบุกในฮีเบียกบุกอิจิจยงเงินตัวเนี้ยอูเตนเอาเตอะตัตมินเงินน่ตัวนี้ตึงเอลัมบังอะเป็นเอ่อบุลปิดจินบุลปิดกินเองนปนตกกิคูอินอะสักกลามบางเจเดวนี่เกกขันไหนแต่มันกันแนวไรปนสันปิตกกิคูอินตัวสุงะเป็นกิมอกไปเลยเว้ย กี่มองไปเลาหนูไม่เจะของตุนเอนาขนาดเกยองเทเสียมันลามอเกยก้าแนวไหลนูไม่เจะของตัวตรงทูเกนาดิ่งงี้เรากันแนวไหลบางเฮียมเทข้างอาฮีอาเซียมปียไว้หินจินมอหนูไม่เจะของตัวฮีอาบูลเปียอากิอุ้มสูงเขาหนูไม่เจะของดิ่งเจจาเดียงจิของอมเทลราอาดิ่งไปไปอุดงเดียงแกนฮีแกจิบังกิกพันเร บาฮังากิพัลโลฮิอัมจีเลอาฮางเป็นฮิเตนะฮิฮังฮิเตหังนะฮิโซฮิฮิเตหังนะฮิโซฮิหินบัง second apartment ์ในเซียงโทเบนมุนลิมลาอากิบอลอาฮิมันินตัวหางฮิอาตัวอินเบลโมนาฮิอาจินวมฮิโลกะฮิมะบาฮังากันแนวลากิตัวจีฮิอัมจีกะกันเซนตัวดานีเอนะหมอสีนะฮิดานาปาเซียนินะฮิดานะ ตัวอนบดิ้งบาฮางาฮิดานาบอลยามจีเลยอามามุนขัดคิดมุนขัดไปว่าฮีมันเองอัตัวอนบดิ้งอัพเพลนบดิ้งอัลลัมนบดิ้งเองฮีบังเห็นนันนาเกลินะเบียกินจงฮิดานปงสานักีบอลียาเซเว่นได้แต่ตุนเปิดตัวด้านนมนอนเกยินเซเว่นได้แต่นี่ดังไลบังเห็นเลยกิขากินตัวบุลปิตาเป็นอ่าเดวิสซาบิสหุ่นไปกับกิฮงเดเดกิฮงเดเดกิฮงเดเดฮีเอ็นะตัวตุงอะนุเมย์แต่ของดิ่งโลบานา ลาของใส่น่ะเดียงจีของอมลวินลิบคับตะกากีอมดีเด็กีได้ดีเดยตัวเอ็นบังลิมลาเฮียมจีเลยเดนากงแกนสามาบังเงินนะฮีฮีสุงลิมลานะฮีฮีจีเป็นปัสยนอมนาดานากิตรวจเนี่ยตาฮิมันินตัวด้านกีบอลีตัวมันินเอ๋ยมามาจงเป็นตัวนี้ดังไรตัวกีบังนนกีจีสามหางินฮีบุลปิดลำเป็นอีอมด่านเป็นอีสาตากบอลิงกีสามมาไม่เบียกินของอ่ะอมจานจานเจ้ามวยของบอลจานจานจีของเอ่อ อาหอยโลปัสยนทุตกิจัวรเราจิของอิอมจานจานเลยกิการเสถีจีเป็นเกณฑ์กันแนวละกะจาคดีมันมามาเราเทเก่งไอ้ห่างเบียกินสงะอมจานจานจีของฮิบูปิดของไปจานจานจีของกิจังกิจังโลหีกิเดโลหีจีเป็นมาหูตูตาดงเงินตัวเฮียน่ะฮิเตเป็นอุเตนเอาเตอิสราเอลเตอิดินมุนตกิบังฮีหังอิสราเอลเตจูสเตอิสราเอลเตเบียกินบังกาลามุจังฮีบังเป็นกอลโลฮิเป็นโซลามุนิน ดนะหมอเสียอารมมาสักเป็นเป็นลิมลาอารมูเห็นนะอากรจงเห็นโลไอเฮียหุ่นไลน์อารมูอากิลามาสักเป็นเป็นเบียกินไอหางินฮีอัตุงอมเตเบเบกเป็นทูบิเลียนมันดีงี้จีอาวันเข็มเป็นอากรโลหางินอาวันเข็มเป็นตัวไลหุ่นตัวอากิตัวอากิตัวจางินบิเลียนไฟบิเลียนอะตอมเป็นเบียดีงี้จี ไว้เจ้างอามาอีสมีแต่เป็นนักปิตักนักกิภาษากุกิฮิสักุก็เป็นปัสเซนองเตลปัสเซนี่เอ้บังเฮเลงบังเฮดิงอุเตนปัสเซนองเตลปัสเซนองมาไกเนี่ยโนตกิบังเราเอ้ต้องอีกิสายามขัดเวเวเตเอ้มีแต่เกี่ยวกิตกิบังเรามีมีสร้างเงินปัสเซนทุจุยเตอีกิสายามอามากิสาวเอตัวไอ้เจ้างอามาอามาน่ะเสพดิ้งแซมเราแซมเราไว้เจ้างบังเปียงเฮียมอุเตนเอาเตบังเปียงเฮียม amau amau pen min ong pak ta dingin gentle mi te to om jangin amau pen amau ki pi bol ding u tu mo ai hang pa sen in to bang na de lo kin yam hiat ting isor mi ten ama to pa ye su ama anganga ke na nga nga ku ke hi de ngo chi a ya. again gen hangin isor mi ten na sang lo sang lo bek tham lo win na na thal lai lai yu to ai mani na hi biakin abiakin ma ma jong mang chai hi ki vat mai mang ki se mang u uten au te hi biakin hi iswa mi te to inun tang na na te ka ka kun ken ate ka ka king inun tang na e jong ki phasak ki hi sak ki lian sak pasien te ina bangin kiniam khelawa iyo le hi biakin pikisia iswa mi te mate pasien lang pan pena ma a om ma bangin e jong uten au te ilung simpuang ma cái cái lắm phần yêu thế nào thế cái niệm hiền mi bạn tung cầm lụt đinh hi về hàng ý cái phát sạc là lụt thấy lâu đinh ý bung pi mà mà hi yakin pi kisian mà bạn ông kisian mai đinh pasien giả tàng ni ý cầm bao thế pasien giả tàng nhà đinh nắm mắt khát pasien coi nhà đinh pasien mama mắt sạc nhà đinh sao bạn ni thế ni tum khát pan ni tum khát ấy bên nai som la ni ngak te hi lo wi ve na thi ding mo nu pi te khang no te akwa ma pe som la ni ngak chi pe ma เอ้สงอมเทลดิสบัดตุมขัดปันตุมขัดตุนเดนจังเงนะในงาเตสอมลีและขัดจังนี่ตุมดิงี้ตัวนี้องตุมนาคาเลสานได้นี่นิมาสานีอีกำมาลเตจงกิกิไลมามานี่สานได้นี่เป็นนิปีนิจิเทโลดิงสานได้นี่จิดีไอแค่นิมาสานีจิดีงาเบนจังเทเงียดดิงยังไงกวยเอ็นเป็นปัสยานาจังเงียดดิงหลายเซ็งทุสปัสยานา Sabat ni เป็น nisagi ni kira sabat tinggi ada lah ding nisagi ni sata day sabat ni nong ni kong cipu ma alau ding pasian ni nipi ni cie ni heng ten le pan luar ah isor mite to kibang mo ni nong ni cie mato bang tua bang to bang cie pasien le pan na lian pen pen hi mo kai ni nong ni chi sak mo pasien ni ni pi ni tong a thu pha pia ni dang te na thu pha pe ngai lo jong tong a ngai lo an ni sak ina ta pasien tong a thu pha pia siang do sakin thu pi sak ma ma pasien na ke bo bol pa ai ha ge zo mi te in bang jam le ni nong ni chi sak pasien i le i le pan na na ge ge tu nen jong ei te u te na te ei te ki ngai sun le hang ei te in i thu pi sak กี่ขาขาฮีเลอุเตนาอุเตปัสยันได้นาบังอิจุยลาวิฮีขาขาเลเอ้ยจงวันตุงกำขานันอิลุดเทเกดิงีอาราเลเอวเป็นบาหางินเอเดนฮวนปันกิฮอเคียเฮียมบาหางเฮียมจีอามาปัสยันม่วงตักตักโลปัสยันนีจีจุยตักตมเนกเกยุนไปเกยุนฮีเกยุนจีฮีเตเต ฮิสามกันเจจิฮิสามกันเจจิโอ้ยมันนี่หอเันนางเอาอีตัวนินจงอาดันเลเอวามาบางอินูเตนเอาเตเอจงปัสยานินตัวนินฮิอุนฮิเกยุนฮิอุนฮิอุนฮิเกยุนจิตเตอีฮิขากเปลมาปัสยานได้เรานาบางอินอิยมขากันเลยเอจงเป็นหอเันนางอาดิ้งยังจีเป็นอีกไงสุดดิ้งินเดอิงตัวมันนินูเตนเอาเตตวนินกางเกนตัมปิตักอมมาตาเซเลอาทุพียบางยามจีเลอุเตนเอาเตอีเซบดิ้งเซมนี่ iset ding sen pasien en eiteng ben mo siam pizza ong pia mi mok mok kilo pasien tate te kum pizza siam pizza thuk hen mi te e tôi man kin neo se lo ding i hang tu nia ki pan i kam pau zia te ki lai ding inun tak zia te ki lai pasien to ki tuak lo ngai su na am le zong u te na thu nge nun thu nge kel ki zo lo ding hi e. ุยเงี้ยกิโซโลดิงเอ้เป็นมีแต่องเงินดิงเงี้ยเอ้แต่องมูนาตุงโตนาอามาวมีแต่องเปียงทักดิงอี ตัวเป็นอินนาเกงนะนาเป้าเทกิเลพามอโลมีแต่นากรรมตัดองสิมสิมฮี นาเป้าเทกิเลพามอโลทุนาักเงี้ยเทกิเลจงพามอโลนากรรมตัดเตียหางามีแต่องสิมสิมมีนาลุงสิมนากรรมเป้าเตมอมีตั้มปีตักเต็นองเงินฮีมีน่ะนาไปเซเซโลห่างิน นักกิจวักซุนซุนมีแต่องมุขซุนซุนเตตุงอ่ะ u te nào te pasian mi hing chi un adiak dia kin u te nào te mi te la ka i om chiang hi e le e chang dal e sian na jong om kha ma e teng ki thei siam ding ang ki gen se lo ding ki thei siam ding ya tai kai u pen mo pa mong ta yi ane chet thei ding nungam pakai te pakam te ke ane chet ya ka u ke ka ane chet ong thei un i ane chet ki thei ding ai hang ki sim mo lo ding ane chet tung tong à i ane chet tung to na ki si mo lo ding ki he sak lo ding i ane chet te vuk siam ding in dam na ma e a hoi na dia phung vuk ki ki ni bằng to ki mang ham si le kan neo lai a van khong jing ni lo ka kho chang a lo pa tam loi chang a hi a hoi ding de i chang a adam da ma anola a om lo pa te tom da ma ki ho kia i kho kia chang a a hi a a a vam a vam pen lâu pa à đằng tây khó kia tập đầm đầm ông bảo in ông hỏi chết chắc cái về rồi chiang à ấy sung à nupi tết sung à papi tết sung à khang nấu tết sung à hạt về về tết nãy kamu mặn lang trong ngắm thấy điên mặn lang ta kêu lùng xí mà bùa bùa chỉ không trong ngắm thấy inun tang na khen tụ mi đằng tụ kia bằng sắc lâu điên kia bùa phăng nhiệt điên sabat nehi lezong isiam ke lezong uten te mi khen tụ akichingom lo hi mo qua ko mang ken nom ken มีแค่แบบอักกิจิงมโลกไอ้ทังมีหมูนะโอ้ฮิปายนะฮิจิตันโมอัสบัตโอ้ฮินูฮิปายนะฮิจิเปล่าโมมีแต่ฮิจิเปล่าปีโมโอ้ฮินูฮิปายนะฮิจิเนกโมมีนองเงินมีนองซิมฮีตัวเตมีหมูนะอะมีนองเนกนะอะ มีองสิมนาหลายมาองสิมนามีสิมเทดิงหลายมาองสิมสิมองสิมสิมินองสิมตักเตอาตอบลงอมจินตักเตอามาอะไรใส่ทุปิตะเกจิดิงินตัวหลายบุอาฮีโนเตตรงตอนอามาองเปียงทักดิงฮีตัวมันอีกคำตัดอีกคำเปล่าอีลุงสิมปวกมามาเจซูลุงสิมบางครั้งโนเตนลาองสังมาเจซูลุงสิมในดิงสบันนี้เป็นกงแกนมาบางสบันนี้เป็นมีเตนองมุงเยียดไอเจีงอ่ะ mi te mu na iman ke phial zong e ap apwa mi te mu lo na a ka na mi te mu lo na a na ke phial zong mi te mu na om siam ding u te nào te han siam ni i hi zo dia to pa rong so li tu nin u te nào te i hi zo dia mi te mu na a a hoi mi te lai ong si ma hi te ke bang kai le yen mi อาหอยลงมามาก็หิสามางินมีเจนองหมูสุนสุนตอมไปจิกสุงินะอีหอยโจเดียมเจตัวนี้นะมันจะตอมไปสุงนี่ขัดมออาตมามันนี่ขัดจงนี่เตในขัดจงนี่เตตัวสุงินะอีปัสเซียนและโดเกนี่และปั่นเกนี่สบันนี้เป็นสบันนี้จีเซียวเล่นหินาปีนสบันนี้หางกับเปอร์เซนอิสราเอลมีแต่ฟาดใหม่มังฮิโอตัวนี้นะตัวลายตักอิสราเอลมีแต่เนี่ยแหละตัอไป อีต่างไรอีเชอรเตด้านี่เลยวาดหมายมังนิ่งอีอมคดีเงียมของไงสุนขายอุเตนาวเตปัสเซียนปัสเซียนและปันฮักเกนี่ต้องไาตัวเนี่ยนะนับเฟกแคมเปิลโนเตองซังหนวมฮีโนเตงเป็ดตัวนี่องคายไก่โนเตงอีอีเกนนักเกนนักกำตัดแคมเปิลปัสเซียนินทุบปิซิมะมาฮีกินแนวไงสุดเกยุนตัวมันนี่ไอเต็งหางเงินไอเต็งสงปันเปลี่ยนทักนางมดิงไอเต็งสงเปลี่ยนทักนาทักงมดิง เอ้เตองมุเขมเปวินเปลี่ยนทักหลอดิงปัสเสียงมุหลอดิงฮีตัวฮีเลอูเตนาวเตอีส่วนมีเต้นกลุ่มซอมลีอทุมันโลมันกลุ่มซอมลีเอ็นตุนกลุ่มใจละกลุ่มซอมตัวขัดจากจากเยลและซอมเลยตัวตรวจแบบกลุ่มบางใจตาตัวสุงอากิทัวกีบางอาดูตันเวโตบายสุองกลุ่มนายเราอูเตนาวเตอาหาง อาหางตัวนี้น้องแกนี่